เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปนะฮะ วันนี้นะครับจัดงบมาที่ 378 บาทนะเพื่อนๆ น้ำเงินออกเยอะใช่ไหม เล่นน้ำเงินไปก่อน ทันไหม ไม่ทันว่ะ เฮ้ยเน็ตดีเลยว่ะเพื่อน เน็ตดีเลยตาแรกดูมันก่อนแล้วกัน น้ำเงิน 20 แดง 13 เสมอ3นะครับ ไอตัวคู่ไม่ต้องดูมัน ไม่เล่นอยู่แล้วเสียดายเงินนะฮะ โอ้โหดีไม่เล่นน้ำเงิน น้ำเงินโดนไปแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าจะแดงแดงหลอนเหมือนคลิปที่แล้วหรือเปล่านะครับ เพื่อนๆลองไปดูคลิปย้อนหลังได้นะ แดงหลอนหรือเปล่าไม่รู้ ใจยังรักน้ำเงินครับ ติดไว้ 50 แล้วกัน ตาแรกนะผม ติดไว้ 50 ส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ บาคาร่าวอลเล็ตนะไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะครับทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะครับผมโพสต์แรกเท่านั้นที่ปักหมุดนะ โพสอื่นนะครับ ระวังโดนหลอกผมไม่รู้นะผมปักหมุดไว้แค่โพสแรกเท่านั้นนะฮะมาครับหนึ่งแต้มครับ โอ้โหนึกว่าแปดเอายังมีลุ้นครับ โยนดีมีลุ้นหกแต้มชนะครับผมโอ้โห น้ำเงินของจริงปะน้ำเงินยาวๆครับ ดูลูกปิงปองมันดิไม่ใช่ลูกปิงปองเนี่ยดูลายมันดิเออสับมั่วสั่วไปหมดนะฮะ ผมก็ไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรที่มันดีๆหรอกนะ ใครมีคอมเมนต์มาได้นะครับ คอมเมนต์มาได้เลยนะ มีเทคนิคดูลายยังไงอะไรยังไงคอมเมนต์ได้เลยครับ เล่นเหมือนเดิมครับ เพลเยอร์50 ผมชอบสีน้ำเงินอย่างหนึ่งก็คือ มันได้เต็มครับ1ต่อ1 แต่ถ้าเล่นแบงเกอร์ครับ1ต่อ0.95 ก็เหมือนแทง100ได้95 นั่นเองนะครับผม แต่น้ำเงินได้เต็ม สีน้ำเงินได้เปรียบตรงนี้นี่แหละ หน้าเดิมเลยนี่หว่าเช่บางสี่ มีแต้มนะเออห้าแต้ม อย่าโอ้โห ชนเย็ดเช่ไม่ได้เล่นเสมอด้วย ผมไม่ค่อยชอบเล่นเสมอ ไม่ค่อยชอบเล่นคู่ เนี่ย ฟังก์ชันตรงเนี้ยไม่ค่อยได้เล่นเลย เล่นอยู่แต่ไอแดงกับ น้ำเงิน จะไปแดงกับเขียวซะงั้น จะเป็นไอแดงเป็นเลือดนักสู้อ่ะร้องผิดโอเคน้ำเงินต่อ อจะร้องไอ้แดงมันเป็นหนักสู้ไอ้เขียวมันเป็นหนักซิง SA ผมว่าดีกว่าเซ็กซี่อยู่อย่างหนึ่งก็คือ ไม่ลำเยอะครับ ไม่ลายตา แล้วก็แล้วก็เล่นได้หลายโต๊ะนั่นเองนะครับ มีเพื่อนๆคอมเมนต์มาอยู่ว่าเล่นได้หลายโต๊ะแต่ผมยังไม่เคยลองนะ หน้าก้าวมาแล้ว โอ้โหจ่วยสองเหยียดเข้เจอเจ็ดแต้มหมดสิทธิ์สู้ครับ อย่างนี้ โอ้โห แดงแม่งเล่นเจ็ดว่ะไหนๆเราก็มาน้ำเงินแล้วนะครับ น้ำเงินยาวๆไป ดูลายดิลายมันก็มั่วซั่วนะครับ มาเราจะพลิกลิ้นยังไงดีอะน้ำเงินแล้วกันยัดไปร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับ งบ378นะครับผมสำหรับวันนี้ ใครมีค่ายไหนแนะนำนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะ ผมก็จะไปมั่วบ้านงานไปเรื่อยๆ นะ คอมเมนต์มาได้เลยนะครับใน AMB เนี่ยโคตรเยอะบาคาร่าครับ หลายค่ายมาก เล่นไม่ถูกเลยทีเดียว โอ้โหหน้าสูงจังว่าสีแดงโอ้โหปอกก้าวเยเท่แดงแม่งเริ่มมาว่ะไงดีอะแดงแม่งเริ่มมา เงินเหมือนเดิม ถามเพื่อ เลือินเหมือนเดิมแล้วกันร้อยห้าสิบครับ เอาทั้งต้นทั้งดอก แดงสองรอบ ปกติแล้วแดงมันสามรอบเลยนี่หว่าช่วงเปลี่ยน ช่วงเปลี่ยนแถวเนี่ยแดงมันสามรอบเลยนี่หว่าอัดไม่เกิดตรงนี้ก็ได้อ้าวหน้าฝรั่งมาโอ้นึกว่าฝรั่งนึกว่าสิบเี็ดแต้ม เฮ้ย อย่ามีแต้มนะ เออ มันต้องอย่างนี้สิวะ เอาคืนครับ เอาคืน 378กำไรแล้วครับทุกคน กำไรแล้วน้ำเงินต่อสามเจ็ดแปดลองเสมอสิบบาทแล้วกัน ชิปมันขั้นต่ำเท่าไหร่วะห้าบาทนะครับผม ต่ำสุดห้าบาทนะ สูงสุดสองพันนะฮะ ก็เลือกกันดีๆ นะเพื่อน ๆ แล้วแต่ชอบครับ แล้วแต่ทุนครับ ตามใจเลยฮะ อยากได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นฮะหงายมาสี่กับสี่สามแต้มครับ โอ้โห หนึ่งแต้มตรวจเจ็ดไป โอ้โอ้โหเน็ตแม่งช้าจัด ตรงนี้แม่งไปเร็วกว่าตรงนี้อ่ะ ไม่ได้ลุ้นเลยอ่ะ เยเช่ ุ้นเงินตาไหนๆ ก็มาน้ำเงินตลอดแล้ว ก็อยู่น้ำเงินนี่แหละหนึ่งร้อยครับสีเขียวไม่เล่นนะเพืืองเงินครับ ก็ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ บาคาร่าเว็บตรงนะเพื่อนๆ บาคาร่าวอลเล็ตนะครับ ไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะ ทักหาแอดมินรับโปรรับเลยทันทีนะครับผม อย่าลืมนะครับ บาฮาร่าเว็บตรงนะครับโค้ดปักหมุดเท่านั้น เท่านั้นเลย3 2โอ้โห6แต้มอ่ะอย่ามีแต้มนะโอ้ยตกใจนึกว่า 9 เยเช่สิบบอดดิครับ สวยงามครับพี่น้องครับกำไรเท่าไหร่ละวะกำไร 90 บาท เอากำไรไปเล่นนี่แหละ 90 บาท อย่าเพิ่งลงหัวแบบเมื่อวานนะ เมื่อวานเมื่อวันนั้นเด็ที่คลิปที่แล้วไม่ใช่เมื่อวานคลิปที่แล้วนะฮะลงหัวไปหน่อยนะฮะเน้นออินอย่างเดียว เพื่อนๆสามารถไปย้อนดูได้นะผม แล้วก็มีเพื่อนๆนี่แหละ แนะนำให้มา SA ดู ผมก็มารีวิวแล้วนะครับที่ไปคอมเมนต์กันนะครับ สามารถพูดคุยได้นะครับ ผมตอบทุกคอมเมนต์นะเพื่อนๆแต่ไม่ต้องรุนเลยเสมอ ทีนี้กูไม่เล่นเสมอเย็ดเท่ ทุกครั้งที่มันออกเสมอ มันจะไปแดงว่ะ 90 บาท ลองกระโดดไปดูแดงดิเห็นบ้างทุกครั้งที่ออกเสมอนะครับ โอ้โห มีตาเดียวที่ออกน้ำเงิน ออกเสมอไปแดง ออกเสมอไปแดงนะทีนี้แหละ ออกเสมอ ก็ต้องมาแดงอยู่วะนั่งตามลายเลยนี่หว่าเนี่ย ถ้ามันแดงก็คือต่อไปก็แดง ตามไป ตามลายไป โอเคนะฮะ ตามตามกันไปไหลปุยหลุยไปทำไมค้างนึกว่าค้างซะแล้ว โอ้โหเหนือฟ้ายังมีฟ้าครับท่านผู้ชมป๊อกแปดเจอป๊อกเก้าเกือบขอดใจแล้วโอ้ยแม่งมาแดงจริง ๆเหนือฟ้ายังมีฟ้าไปครับตามไป90 ครับเล่นแดงตามลายนะตามลายแล้วตามลายแล้ว ไม่รู้เหมือนกันครับมั่วบ้านงานมาเหมือนกันครับ ตอนนี้ถือกำไรแล้วฮะ เดี๋ยวได้อีกสักหน่อยนึงก็คงจะเลิกแล้วนะฮะได้น้อยได้มากยังไงก็ขอให้แม่งได้ไว้ก่อนเถอะนั่นแหละดีที่สุดดีกว่าเสียครับ แดงมาสิพอแดงแล้วเดี๋ยวต่อด้วยน้ำเงินเลยครับ ไม่รู้แม่งจะโอ้โหไรนี้น่ากลัว ดูนี้ก่อนถามแก้มอ้าวปอกเก้าเยลูปอกเก้าสวัสดีครับ แดงแล้วอันนี้คือน้ำเงินแม่งน้อยมากแถวล่างอะ่ะน้ำเงินน้อยจัด ไอ้ดีวะ อ่ะน้ำเงินแล้วกัน ได้มาทั้งหมด 180 ไปครับอ๋อมันเสียค่านี้ด้วยนี่หว่า ลืมไปสีแดงมันเสีย อ่าขนามอ่าไม่เป็นไรลงไป180 ครับ ตอนนี้ก็ยังกำไรอยู่นะสิบเตะสี่แต้มสองแต้ม มีแต้มนะ มีแต้ม โอ้โหสามต่อเจ็ดเหยียดเท่แม่งไม่ตาม ตามจริงอะ อยากจะเล่นแดงมากกว่า เพราะว่าข้างล่างโอกาสออกน้ำเงินโคตรน้อยเลย เราเล่นไปเยอะด้วยดิ แดงสามรอบแล้วฮะ ผมว่าแม่งน่าจะน้ำเงินว่ะ น่าจะน่าจะ รอบนี้ขอนะ ไม่มีเทคนิคไรตายตัวนะครับ สูตรเสิร์ชไม่น่ามีครับสำหรับบาคาร่านะ มันอยู่ที่ดวงใครดวงมันเลยฮะ เพราะว่าไอคนที่บอกมีสูตรผมว่ามันไม่จริงนะครับ เพราะว่ามันก็คือสับอยู่ข้างในอะ่ะ มันก็สลับกันมั่วๆไปอะ่ะ ไม่น่าจะไม่น่าเกี่ยวนะ มันก็เป็นจังหวะฟุกมากกว่านะครับปิงปองอะไรประมาณนั้นนะครับแตกมาแล้วครับสเตะครับ อย่าเหนือฟ้านะสวยงาม สุดยอดนะครับป๊อกแปดฮะ เราล่อไป เต็ม ครับ เต็มกราฟด้วยกำไร เกือบ 400 แล้วครับ ขอย้ำน้ำเงิน อีก สักหนึ่งไม้ แล้วกัน ถ้า รอบ นี้ ไม่ ได้ ก็ หยุด ครับ เพราะว่า ได้กำไร อยู่แล้วร้อยกว่า บาท นะครับ ถือว่า เป็นกำไร เหมือนกัน นะฮะ ถ้า ได้ ก็ ถือว่า เป็นกำไร ที่ เพิ่มพูนขึ้นมา โอเค แล้วลายตรงนี้ มัน สวย ด้วย เหมือน จะ เป็น น้ำเงิน นะฮะ แดง มัน น้อย มาก เล่นไป200พอ มาหงายมาหงายมา สามต่อเจ็ดครับสามแต้มเฮ้ย เออสี่แต้มขอมีแต้มนะโอ้โหหนึ่งเองว่ะแพ้เลย เย็ดเช่ โอเค สำหรับวันนี้นะครับ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ งบ 378 บาท ได้กำไรประมาณ 100 กว่าบาทนั่นแหละ แต่ก็ได้กำไรดีกว่าไม่ได้นะ เพื่อนๆก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ SA b a c a r a นะครับใครอยากให้เล่นค่ายไหนคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมส่วนใครอยากได้ที่เดียวกับผมบาคาร่าเว็บตรงนะครับไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้น ทักหาแอดมินรับโปรรับเลยทันทีนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ